วัสดีครับ พบกับบทเรียนออนไลน์ ชุด e c ICT บทเรียนที่จะนำคุณเข้าสู่โลกของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บทเรียนที่คุณจะศึกษาได้ง่ายจากที่บ้านของคุณเอง ผมอาจารย์ดรวิชิตเทพประสิทธิ์ ผมนายธนพลเวียงนาคยินดีที่จะนำทุกท่านเข้าสู่โลกของ ICT เพราะ ICT เป็นเรื่องง่าย ๆ สวัสดีฮานพลทำอะไรอยู่ครับท่าทางกำลังสนุกเลยอ่ะสวัสดีครับอาจารย์ ผมกำลังเล่นเกมที่มันออกใหม่ครับ กำลังเป็นที่นิยมเลยครับ นี่หืมโอ้ ตอนนี้อะไรอะไรก็อยู่บนโทรศัพท์กันนะครับทั้งเรื่องเล่น เรื่องงาน เรื่องเรียน ก็มันสะดวกนี่ครับ อาจารย์ อุปกรณ์พวกนี้ผมนี่แทบขาดไม่ได้เลยครับ ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนครับ อืมแม่ เป็นเอามากเลยนะครับ แล้วไม่คิดจะผลิตเกม หรือแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองเลยหรือครับอืมผมก็เคยคิดนะครับ อาจารย์ แต่พอได้ศึกษา มันยากจริง ๆนะครับ ไหนจะต้องศึกษาภาษาคอมพิวเตอร์มากมาย ผมก็เลยถอยมาตั้งหลักก่อนนะครับ นะครับ ผมจะบอกท่านพลว่าจริงๆแล้วนะครับ มีโปรแกรมที่ช่วยให้เราสร้างเกมแอปพลิเคชันต่าง บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เหล่านี้ โดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเลย สักบรรทัด จะสนใจไหมครับมีแบบนั้นด้วยเหรอครับ อาจารย์ ผมสนใจนะครับสนใจมากเลย ผมว่าจะทำเกมจีบสาวครับ เอ้ยเกมการศึกษาครับ ทำได้หมดเลยครับ ทั้งเกมแอนิเมชันรวมถึงแอปพลิเคชันต่างๆ โปรแกรมนี้เราเรียกว่าโปรแกรม MIT App Inventor ครับ ลองชมตัวอย่างกันสักนิดนะครับ Although you have practically become a magician, you're still a novice, so let's make this a little more complicated. In your design window, go to Sensors under your palette. Drag an accelerometer sensor into your viewer. Like the sound, this is also a non-visible component. Go to Blocks, open up Accelerometer Sensor 1, and drag out the second event handler, then do exactly what you did for Hat button. Now, instead of clicking on the hat, shake your phone and see what happens. Congratulations! You have now built your first app. I hope you enjoyed making Magic Trick. Oh. เพราะว่าจะมีโมดูลต่างๆ เป็นรูปแบบบล็อกคำสั่งนำมาวางต่อๆกัน เพื่อให้เกิดการทำงานทำให้เราแทบไม่ต้องเขียนโปรแกรมด้วยตัวอักษรเลยนะครับ จริงๆแล้ว ก็เป็นการเขียนโปรแกรมชนิดหนึ่งนะครับ เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเอง มีข้อจำกัดอะไรไหมครับอาจารย์ โปรแกรมนี้ฟรีนะครับ เพราะถูกพัฒนาในระยะเริ่มต้นจาก Google และต่อมาได้ให้สถาบัน MIT พัฒนาต่อเพื่อวัตถุประสงค์หลักด้านการศึกษาครับ สามารถทำแล้วอัปโหลดใช้งานจริงบน Play Store ได้นะครับ ข้อจำกัดอย่างเดียวของโปรแกรมนี้คือ ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นอน่าสนใจนะครับอาจารย์ แล้ววิชานี้ต้องเรียนอะไรบ้างครับครับ ในวิชานี้เราจะได้ศึกษาความรู้พื้นฐาน เกี่ยวกับ Mobile Application คุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เพื่อใช้งานด้านการพัฒนา Mobile Application มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา Mobile Application มีความรู้ในการสร้าง Mobile Application ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor การใช้เมนูคำสั่ง การนำเทคนิคต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขและปรับปรุงชิ้นงาน โปรแกรม โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน และแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก็มีประสิทธิผลครับบทเรียนชุดนี้ มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ครับ 1. มีความรู้เกี่ยวกับโมบายแอปพลิเคชัน 2. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม และวิธีการเขียนโปรแกรม Mobile Application 3. มีความรู้ในการสร้าง Mobile Application ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 4. สามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการผลิต Mobile Application เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสารรค์โปรแกรมประเภทต่างๆได้ 5. สามารถออกแบบพัฒนาสร้างสรรค์ Mobile Application ตามความต้องการได้ครับ